สว่างเกินนะครับผม ไม่เป็นไรหรอกสิ้นอุ้ยอ้ยโอ้โหโอ้โหยิปปี้ยิปปี้ยิปปี้เอาแล้วมึอ โอเคครับผมขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่กำลังเงินด้วยนะผมวันนี้กับผมหนุ่มนะกลิ้งนะครับผมและตอนนี้เราอยู่ในเกม Fortune r c ในค่าย BG Slot ใน Slot BG Slot BG ล่าสุดนะครับผม โอเคก็วันนี้ไม่ต้องสงสัยหนุ่มทำไมตรามันปื้อๆหน้ามันสว่างแปลกๆไฟมันก็สว่างโพดนะครับผมไฟมันสว่างโพด โอเค วันนี้เรามาที่ทุน 400 บาทนะผมก่อนที่คร้บรับชมคลิปกันอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กด subscribe ให้หนุ่มหนักเลยกันด้วย นะครับผม โอเคคำเตือนนะผมคลิปนี้จะทำเพื่อความบันเทิง ไม่แนะนำเล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ควรได้รับคำแนะนำในการรับชม นะครับผมโอเค เริ่มวันที่เบ็ด20ก่อนเลยครับ อ่า รถไฟขออนุญาตรถไฟเติมไม่เติมไม่เติมเฮียเติม บเลยครับผมอะไรอีกแล้วครับนี่ไอ้บ้าโอ้โห เปิดมา่าแต่ เลิกเลยได้ไหมยี่สิบบาทแตก้ันเลยโอ้โหโอ้โห อะไรกันคำนี้เอาอีกแล้ว คลิปกูสั้นอีกแล้ว เล่นเกมช่วงนี้นะผมฟอร์จูนออกกับฟอร์จูนเมาส์แตกดีมากนะครับผม ใครอยากเล่นเนี่ยรีบๆเข้าไปเล่นเลยนะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงแจกของเขานะครับ ผมไม่น่ามันซีดเกินไปเปล่าวะก็ไม่เป็นไรหรือว่าไฟมันสว่างเกินนะครับ ผมไม่เป็นไรหรอกสิ้นอุ้ยอุ้ยโอ้โหเอาเออ้อเอาแล้วมึงเอ้ เรียบร้อยสเปนเนี่ยแกเป็นอะไรเนี่ย คลิปสองนาที แตกสองพันฟ้าโอ้พูดยังไม่ได้ถามเขาว่าแม่งแตกดี ใครจะเล่นนะ ผมช่วงนี้รีบเข้าไปเล่นกันเลยผมว่าแม่งแจกดีเกิน เนี่ยน่างรีงนะ แบบถ้าผมเป็นคนผู้ชมนะผมเข้าไปเล่นเสร็จปุ๊บใช่ไหมผมได้สักสามสี่ร้อยเนี่ยผมถอนแล้วโอ้วันนี้ทุนสามร้อยกำไรสองพันนะผมโอ้แต่ไม่เลิกแน่นอน มันไวเกินไปนะครับผม อะไรครับนี่ มันไวเกินไปริบเป้ากดไม่กี่ทีแตกเอาแตกเอา ถ้าเกมเป็นซองอย่างนี้นะผมได้แล้วคนเรียบเลิกให้เร็วที่สุดนะจ๊ะโอเคเดี๋ยววันนี้ขออภัยเรื่องไฟก่อนเลยละกันนะครับ ผมมันสว่างโพดนะ เฮ้ย เอาเติมเลยครับผมเฮ้ยเฮ้ย กำไรอีกแล้ว ถ้าเกมมันทรงอย่างนี้ให้รีบเลิกโดยไวเลยนะครับผม โอ้โห กำไร2 0 0ไอ้2002ไปต่อหรือพอแค่นี้ดีคุณผู้ชม กำไรแล้วนะ ทุน400นะครับผม โอ้โหไปต่อนี่เราอะไรอ่ะมันคลิปมันสั้นโบสโอ้โหแบบหัวจะปวดนะครับผม ถ้าเกมเป็นแบบอย่างนี้ ผมไม่ค่อยอยาก เล่นต่อเท่าไหร่นะเพราะว่ามันจะแตก เอ้ย มันจะแดกนะผมถ้ามันแตกแล้วเนี่ย ถ้ามันแตกแล้วเราควรรีบเลิกนะผม โอ้โหมันรีบมันมันรีบโพดอ่ะบางทีอ่ะเอาเฮ้ โหมันสว่างโพดเหรอคุณผู้ชม เฮ้ย เอาเอเอ้ยดอกนี้เลิกเลยได้เติมถ้าได้เติมเลยครับผมถ้าได้เมื่อกี้เลิกเลยนะผม โอ้โหสิบบาทใช่ป้าโอ้เอาเติมเลยครับผมเอาอีกแล้วเอาอีกแล้ว nice โอ้ตอนนี้หน้ากูเหมือนไก่ต้มเลยคุณผู้ชม โอ้กำไรมาสองพันสามาครับน้องน้องมันเอาเรื่องกันไปเลลมาเฮ้ยเฮ้ยโดด เฮ้ย กดทีเดียวโดด เอาอีกแล้ว ลอกูตรงนี้อีกแล้ว มาได้ดอกนี้เลิกเลยนะผมไม่ไปต่อแล้ว อย่าอย่ามาหลอกใครรับ เออไม่ได้ง่ายหรอก เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ไม่ได้คุณติดไม่เป็นอะไร ยิปปี้ ยิปปี้ โอ้ เพิ่มเบ็ดแตกปึ๊บปั๊บรับโชคบึ้มสเปนเมกาเวนโอ้ กดสองทีแตก โอเคเลิกเลยดีกว่านะครับผม โอ้แตกดีเกินว่ะ